คนบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่า ในบริบทของโรงเรียนก็สามารถเป็น co-working space ได้เช่นกัน ลองนึกภาพกันนะครับว่า สมัยที่เราเรียนนั้น เราทำอะไรบ้างที่นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่นกิจกรรมในโรงเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุด หรือกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เราไปดูตัวอย่างการสร้างพื้นที่ร่วมกันในโรงเรียนกันเลยครับ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงของเราได้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศนะคะ ฉะนั้นโรงเรียนของเราก็ต้องจัดมุมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเข้ามาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านะคะ ซึ่งเด็ก ได้มาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในในห้องสมุดนี้ ตามที่นักเรียนได้รับมอบหมายงานจากครูประจำชั้นของแต่ละชั้น ซึ่งผลออกมาเด็กสามารถที่จะเข้ามาศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ ได้อย่างเต็มรูปแบบ และได้อย่างเต็มความรู้ที่ได้รับจากการจัดมุมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กนะคะ แล้วมุมนี้นะคะเป็นมุมเกี่ยวกับเรื่องของ สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นะคะ ซึ่งมุมนี้เราได้จัดได้คู่คู่กับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ซึ่งมุมนี้เด็กก็ได้รู้ว่าเรามีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามรมราชกุมารี เป็นสมเด็จที่มีการศึกษาในเรื่องของ การศึกษานะคะ เพราะว่าท่านไปไหนเนี่ยท่านสามารถที่จะจดบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้ไปศึกษาจากการไปศึกษาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ฉะนั้นเราถือว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานี้เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษา เราก็เลยจัดมุมกิจกรรมนะคะมุมของพระเทพ ซึ่งเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการสาธัยขึ้นนะคะซึ่งเด็กก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้นะคะ และอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือมุมอาเซียน มุมอาเซียนนี้เป็นมุมที่เด็กสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 10 ประเทศว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เด็กเขาจะได้เข้ามาศึกษานะคะในห้องสมุดฉะนั้นพื้นที่ของห้องสมุดเราเนี่ยเด็กสามารถเข้ามาศึกษาหมดเลย ที่เด็กต้องการศึกษาหาความรู้นะคะ ต่อไปเป็นมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของเอเกี่ยวกับเรื่องของมุมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะ ประมาณเวลา3ามโมงที่เด็กเขาเเรียนจากห้องเรียนแล้วนะคะเขาสามารถมาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ต ในห้องสมุดนี้ซึ่งเป็นมุมที่เราจัดให้ โครงการนี้ที่เราได้จาก กสทชนะคะซึ่งเขาซึ่งทางกสทชมาให้เราก็คืออคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาและชุมชน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะคะที่จะเข้ามาศึกษาชุมชนผู้ปกครองทำไมผู้ปกครองเขาถึงเข้ามาศึกษาได้ เพราะว่าช่วงที่ผู้ปกครองเขามารับเด็กกลับบ้าน นะคะซึ่งรอเด็กกลับบ้านเนี่ย เราก็บอกสามารถบอกว่าอ้าว ผู้ปกครองคนไหนที่ต้องการมาศึกษาหรือมาค้นอินเทอร์เน็ต ช่วงที่รอเด็กเนี่ย ให้มาเข้ามาศึกษาค้นคว้าอินเทอร์เน็ตได้นะคะช่วงนั้นแหละ ช่วงที่ผู้ปกครองมารับเด็ก ฉะนั้นถือว่าห้องสมุดของเราเนี่ย ได้จัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าที่จะให้เฉพาะนักเรียนนั่นเอง แต่ชุมชน แม้กระทั่งเยาวชนนะคะลูกศิษย์ ที่จบออกไปแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดของโรงเรียนเราได้ ซึ่งถือว่าห้องสมุดของเราเนี่ยเราจะไม่สกัดกั้นว่าจะเป็นเฉพาะนักเรียนแต่เราสามารถลงสู่ชุมชนหมดนะคะไม่ว่าชุมชนหรือไม่ว่าผู้ปกครอง ไม่ว่าเด็กเยาวชน ก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดเราได้